สิทธิด้านแรงงาน สิทธิของคนพิการในด้านแรงงานการประกอบอาชีพ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2556 มาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ในายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงาน โดยกฎกระทรวงกำหนด ดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อัตราส่วน1ต่อร้อยเศษของร้อยถ้าเกิน 50 ต้องรับคนพิการเข้าทำงานเพิ่มอีก1คน มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงาน ตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34วงเล็บ 5 โดยส่งเงินเป็นรายปีคำนวณตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ตามกฎหมายแรงงานคูณด้วย 365 มาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้า ของสถานประกอบการ ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น อาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ การก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีและความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ พุทธศักราช2555กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการเพื่อการมีงานทำดังต่อไปนี้ 1. การให้บริการจัดหางาน และบรรจุงานที่เหมาะสมตามสมควร การรับจดแจ้งความต้องการรับคนพิการเข้าทำงาน และติดตามผลการทำงานภายหลังที่นายจ้าง รับเข้าทำงานรวมทั้งการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ สำหรับให้บริการดังกล่าว การให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมตามสมควรและตามความสามารถของคนพิการ จัดอบรมทักษะอาชีพ หรือจัดสาธิตการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมตามสมควรและตามความสามารถของคนพิการ การจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางการอาชีพ และตำแหน่งว่างสำหรับคนพิการเป็นการเฉพาะ รวมทั้งเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลคนหางานที่เป็นคนพิการ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐในจ้างหรือคนพิการ ฝึกสอนงานให้แก่คนพิการ การให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการ โดยการให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคนพิการที่ประสงค์จะขอ รับบริการ 2. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือการประกอบอาชีพอิสระได้ตามความเหมาะสมกับภาวะแห่งความพิการต่างๆ ทั้งนี้คนพิการต้องมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกับบุคคลทั่วไปด้วย 3. คนพิการที่เป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานย่อมได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติของกฎหมาย